การเติบโตของ Coworking Space เกิดขึ้นแบบชุดไม่อยู่ มีผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจด้านนี้ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจน้องใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ต้องการการทำงานแบบอิสระ แต่มีการสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกัน ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ ต้องการสร้างที่ทำงานที่สะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น อินเทอร์เน็ต มุมทำงาน มุมพักผ่อน เป็นพื้นที่โล่งสบาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหาได้ยาก ในสถานที่ทำงาน โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ หรือแม้แต่ทั้งออฟฟิศในเมืองก็ตาม แล้วพอเรามาดูเนี่ย เราอันนี้เป็นสตัดที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยเป็นสตัดของต่างประเทศนะพอเรามาดูว่าของประเทศไทยจริงๆ พอเราเทียบกับต่างประเทศแล้วเราอยู่ที่ไหน แล้วเทรนด์มันมามาทางเดียวกันหรือเปล่านะครับโคเวอร์กิ้งสเปซในไทยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเท่าที่ผมรีเสิร์ชแล้วก็จำความมาได้นะครับคือในในเมืองไทยเนี่ยโคเวอร์กิ้งเจ้าแรก เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2000 ส่วนใหญ่ปี 2012 ก็เกือบหมดเลยเรู้สึกว่าจะมีเจ้าแรกเลยจริงๆ ที่ผมผมเคยไปใช้แล้วก็เคยเคยเคยได้ไป experience เนี่ยคือที่ third place นะครับ อันนี้จริงๆ อยู่อยู่ตรงเอกมัยตรงทองหล่อนะครับเเขาเปิดมาตั้งแต่รู้สึกปี 2009 อันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับอันนี้ที่ได้ยินได้ยินมาคือ 2009 แต่ปี 2012 เนี่ยอยู่ละอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วแน่ๆ เพราะว่า อันนี้ได้มีมีโอกาสได้เข้าไปใช้จริงนะครับแล้วก็จะมีที่ที่ 2 ที่เปิดมาใกล้ๆเคียงกับลอนชัดเลยก็คือตัวฮับบ้าฮับบ้านี่เปิดขึ้นมาเข้าใจว่าน่าเป็นออกัสปี 2012นะครับของลอนชัดเราเปิดประมาณปีออกโทเบอร์หรือโนเวมเบอร์2012 เหมือนกันครับจริงๆ แล้วผมผมกับ CEO ของ h u b b a คุณเอมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เจอกันที่ Third Place ได้ด i s c u สคุยคอนเซปต์ โอเวอร์ทิ้งกันตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆของต้นปี 2012 ก็ก็ได้ไปเห็นที่ที่เซิร์ฟเพลสด้วยกันเหมือนกันว่าว่าว่าเป็นคอนเซปที่เออในเมืองไทยตอนนั้นยังไม่เคยมีที่ไหนเป็นแบบนี้มาก่อนเลย ก็เป็นเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับก็ก็เป็นเป็นจุดเกิดของของโเวอร์ k ิ้งแลนด์สเคปในในประเทศไทยในปี 2012-2013 เข้าใจว่ามีไม่น่าจะเกิน 3-5เจ้านะครับ ภายในถึง 2013 ก็ตามไม่น่าจะมีเกิน5เจ้าในในประเทศไทยในช่วงนั้น พอเรามาดู 2013 ถึง 2016 เนี่ยอันนี้เข้าใจว่าเท่าที่เท่าที่เจอเองแล้วก็คุยกับเจ้าของ co-working เจ้าอื่น ๆ แล้วก็ดูในออนไลน์นะครับ ก็มีมี co-working spaces เกิดขึ้นมาในประเทศไทยเยอะมาก ตอนนี้น่าจะมี อย่างน้อยน่าจะมีเกิน 50นะครับ 50 ถึง 60 ได้ปี 2016 นะครับณตอนนี้มีบางเจ้าที่เปิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วง 2013 2014 ก็ ก็ได้ปิดตัวตัวลงไปก็มี มีเหมือนกัน แต่ว่า เจ้าใหม่ๆที่เปิดขึ้นมาเนี่ย เยอะ เยอะกว่าเยอะ เราจะดูเห็นได้ต้อง แต่ว่ามันไม่ไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวด้วย เริ่มมี อย่างพันสเปซ อยู่ที่เชียงใหม่นะครับ อย่างสเปซใหม่ๆรู้สึกเพิ่งเห็นเป็น เกาะสเปซหรืออะไรสักอย่างที่เป็นเป็น co-working space ที่เปิดที่เกาะลันตา นะครับ ก็มีมีใหม่ๆเปิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันที่ภูเก็ตก็มีเจ้าหนึ่งนะครับ แล้วก็ในในในกรุงเทพเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเยอะขึ้นเยอะเทรนด์นี้มันเกิดขึ้นอย่างที่ว่าครับ 2013 ถึงประมาณ 2016 นะครับ ก็ พอตัว 2012 เอ่อ ก็แมทใกล้ ๆเคียงกับเทรนด์ของ co-working space ที่ที่ในต่างประเทศเหมือนกัน แต่ผมคิดว่าของพวกเราเนี่ยจะเข้ามาเลทเลทกว่าของเขานิดนึง เพราะว่าของเขาจริงๆถ้าสมมติเริ่มมาตั้งแต่ 2006 0 0 0 2เนี่ย ของเรามามาเริ่มจริงคือ 2012 นะครับ แต่ 13 ถึง 16 เนี่ยเราก็เริ่มเห็นตัว explosive growth แล้ว เพราะฉะนั้นผมจริงมองว่าตั้งแต่หลังจาก 2016 ต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็น เทรนด์ที่น่าสนใจมากขึ้น การมีพื้นที่ทำงานสวยหรู อาจไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไป แต่การมีบรรยากาศ การออกแบบที่ดี ก็จะดึงทาเลนต์คนที่ชอบนั่งทำงานในสถานที่นั้นๆ และเกิดเครือข่ายร่วมกันด้วยนะครับ